ในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแทรกรูปภาพนะครับ ทั้งนี้สำหรับการแทรกรูปภาพ เราสามารถที่จะแทรกรูปจากสี่แหล่งข้อมูลด้วยกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการในการแทรกรูปในแต่ละแหล่งข้อมูลกันเลยนะครับ วิธีแทรกรูปอันแรกนะครับก็คือ เราสามารถที่จะนำ URL รูปภาพนะครับ มาใส่ในไซต์ได้เลยนะครับ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการ ค้นหารูปจาก Google นะครับ แล้วก็สามารถที่จะแทรกรูปจากอัลบั้มของเรานะครับ แล้วก็อันสุดท้ายก็คือเราสามารถที่จะแทรกรูปที่อยู่ใน Google Drive ของเรา ลงในหน้าเว็บไซต์ของเราได้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแทรกในรูปแบบต่างๆกันนะครับ เหมือนเดิมนะครับก็คือให้เราไปหน้าเว็บนะครับ ที่เราต้องการที่จะใส่เนื้อหา ตอนนี้เราอยู่ในหน้าแทรกรูปภาพนะครับ วิธีการเรียกใช้งานเมนูก็เช่นเดียวกันนะครับ ก็คือไปที่เมนูแทรกแล้วก็เลือกรูปภาพนะครับอ่าเราสามารถที่จะเลือกอัปโหลด หรือว่าใช้วิธีการเลือกตรงนี้นะครับเราก็ไปเอาที่อยู่รูปมานะครับ ก็คลิกมาปุ่มขวานะครับ แล้วก็ copy image address ตรงนี้ เสร็จแล้วก็ให้มาวาง URL ของเราตรงนี้ ในกรณีที่ที่อยู่รูปถูกต้องนะครับ ก็จะได้รูปขึ้นมา จากนั้นเราก็กดเลือกนะครับรูปก็จะมาอยู่ในหน้าเว็บของเราเรียบร้อยแล้วนะครับออีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือดับเบิลคลิกตรงที่ว่างตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปภาพ เราสามารถจะค้นหานะครับ เสร็จแล้วก็กดปุ่มค้นหาตรงนี้ สามารถกรองสีกรองอะไรตรงนี้ได้นะครับ เสร็จแล้วเราก็คลิกเลือก รูปตรงนี้แล้วก็กดเลือกได้เลย อีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกรูปจากอัลบั้มของเรานะครับ อันนี้ก็รูปของเราก็จะอยู่ใน Google Photo นะครับ เราก็สามารถที่จะเลือกขึ้นมาได้ เลือกเสร็จแล้วก็ทำการกดปุ่มเลือกตรงนี้ อันสุดท้ายก็คือเลือกจาก Google Drive นะครับ แล้วก็กดเข้าไปในไดร์ของเรานะครับ แล้วก็ สามารถที่จะเลือกในโฟลเดอร์ของเราได้นะครับ หรือจะ ดูตรงล่าสุดตรงนี้ที่เราได้อัปโหลดเอาไว้เดี๋ยวจะขอเลือกในโฟลเดอร์นะครับ จากนั้นก็คลิกเลือกรูปที่เราต้องการ อันนี้ก็เป็นวิธีการอัปโหลดรูปนะครับ จากแหล่งต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะจาก URL รูปหรือจากค้นหานะครับ หรือว่าจะเลือกจาก Google Photo นะครับ แล้วก็จากไดอ์ทีนี้มาดูการทำงานในส่วนของรูปกันบ้างนะครับ ก็ให้เราคลิกที่รูปนะครับ สังเกตดูก็จะมีเครื่องมือมาให้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเมนูเพิ่มเติม ตัวรูปภาพเราสามารถที่จะขยายนะครับ ขยายรูปได้ นอกจากนั้นในส่วนของตัวรูปภาพเราก็สามารถที่จะทำการตัดในตำแหน่งที่เราต้องการได้ โดยใช้เครื่องมือครอบตัดตรงนี้นะครับ ก็คลิกเข้าไป แล้วก็ให้เราครอบขนาดที่เราต้องการแล้วก็เลือกตำแหน่ง ร็จแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับ เราก็จะได้รูปที่เราต้องการแล้วนะครับ นี่ก็เช่นเดียวกันกรณีที่ต้องการยกเลิกนะครับ การตัดภาพก็คลิกที่รูปเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ให้คลิกที่ปุ่มยกเลิกการครอบตัดตรงนี้ รูปก็จะกลับมาเหมือนเดิม ในส่วนของลิงก์นะครับ ก็เราสามารถจะทำลิงก์จากรูปภาพเพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บต่างๆ ได้นะครับ ก็คลิกที่รูปนะครับ แล้วก็กดตัวลิงก์ตรงนี้ เดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ตรงนี้เพื่อกลับไปยังหน้า การแทรกนะครับ สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขเพิ่มเติมได้ ส่วนเมนูเพิ่มเติมตรงนี้กรณีที่ต้องการแทนที่รูปภาพนะครับ หรือจะเพิ่มคันดีบายข้อความภาพ หรือจะเพิ่มคำบรรยายของภาพตรงนี้เราก็กำหนดได้ เดี๋ยวเรามาดองดูตัวอย่างนะครับ ก็คลิกที่แสดงตัวอย่างตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราแทรกเข้ามาในหน้าเว็บไซต์นะครับ ที่ผู้ใช้งานสามารถจะเข้ามาดูหน้าเว็บของเราได้แล้วกรณีที่เป็นลิงก์นะครับ เราสามารถที่จะคลิกลิงก์ไปได้ก็จะกลับมาที่หน้า การแทรกเนื้อหาตรงนี้ สามารถลิงก์ไปมาได้ตรงนี้เราทำลิงก์รูปภาพอันนี้ไว้แล้วก็กลับมาที่หน้าเดิม อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของการแทรกรูปภาพนะครับ ก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะเลือกวิธีการแทรกรูปจากแหล่งข้อมูลใดนะครับ อีกทั้งนะครับเราสามารถจะทำการปรับแต่งแก้ไขรูปภาพนะครับ ผ่านตัว Google Sites ได้เลย หรือว่าเราจะใช้รูปภาพนะครับในการทำลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาในหน้าเว็บที่เราต้องการ ก็ได้นะครับ และเจอกันในเนื้อหาต่อไปนะครับ สวัสดีครับ